ในกรณีที่เราต้องการบันทึกไฟล์ของเราไว้บนระบบคลาวด์หรือว่าจะเก็บไว้ในวันใดนะครับ เราก็สามารถที่จะทำการบันทึกได้ลักษณะเดียวกับการบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ก็เริ่มต้นไปที่เมนูไฟล์ จากนั้นคลิกเซฟแอดหรือบันทึกเป็นนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เราเลือก วันไดของเรานะครับคลิกเข้าไปที่วันไดในกรณีที่เรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะเตือนนะครับ ให้เราเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับ หรือถ้าเกิดเรายังไม่มีบัญชี เราก็สามารถที่จะทำการสมัครสมาชิกบัญชีวันไดตรงนี้ได้นะครับก็ให้คลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้ป้อนอีเมลนะครับ แล้วก็ป้อนอีเมลของเรานะครับที่เคยสมัครวันใดเอาไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม next ป้อนรหัสผ่านนะครับ จากนั้นกด sign in เข้าไปนะครับ ามาแล้วครับตัววันไดของเราาแล้วก็คลิกเข้าไปวันไดจากนั้นก็ให้กดปุ่ม browse นะครับ สังเกตนะครับตรงตำแหน่งที่อยู่นะครับก็จะเก็บ ไว้ที่วันไดของเรา อ่าเราก็ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บ ในขั้นตอนอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็พิมพ์ชื่อ จแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับในข้อนี้ขั้นตอนนี้นะครับก็จะช้านิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับตัวชิ้นงานของเราก็จะไป บันทึกไว้ในวันไดเรียบร้อย